พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน Rich Book โปรแกรมอ่านอีบุ๊กสำหรับทุกคน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรืออีบุ๊กเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในสมัยนี้ครับ แต่จะทำอย่างไร ให้ทุกคนสามารถอ่านอีบุ๊กได้ โดยเฉพาะผู้มีความบกพร่องทางการเห็น นักวิจัยไทยจึงได้พัฒนาโปรแกรม สำหรับอ่านอีบุ๊กที่เป็นมาตรฐานแบบ Open Standard หรือมาตรฐานเปิด คือ EPUB 3 สามารถใช้งานได้สะดวก มีหลายฟังก์ชัน ตอบโจทย์ผู้รักการอ่านทุกคนครับ Richbook เป็นโปรแกรมสำหรับอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน EPUB นอกจากจะอ่านหนังสือได้แล้ว ยังแสดงสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น รูปภาพคลิปวิดีโอ เสียงอ่านและคำบรรยายภาพที่ช่วยให้คนทุกกลุ่มที่มีความต้องการแตกต่างกันสามารถใช้งานหนังสือเล่มเดียวกันได้ จุดเด่นของ Rich Book คือ รองรับการใส่คำบรรยายภาพ เพื่อให้ผู้ที่บกพร่องทางการเห็น เข้าใจรูปภาพที่อยู่ในหนังสือได้ โดยทำงานร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ นอกจากนี้ ยังสามารถไฮไลท์ข้อความพร้อมออกเสียงข้อความนั้นๆ ให้ผู้ที่บกพร่องทางการเรียนรู้ สามารถติดตามเนื้อหาในหนังสือได้พร้อมกับเสียงการอ่าน วิจัยและพัฒนา โดย a m มดสวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025 564 8000